สวัสดีค่ะ เกนะคะ วันนี้เกจะมาทำกล่องของขวัญให้ต้องก้านะคะเป็นงานวันเกิดของน้องนะคะ น้องเกิดวันที่ 10สิงหานะคะอืมโอเค แต่ตอนนี้เดือนกรกฎานะคะคือเกจะทํทำเลยนะคะขี้เกียจทำนะคะ แล้วเกก็ยังมีของขวัญเยอะๆเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์น้องด้วยนะคะ ไปดูของกันเลยค่ะ โอเคค่ะอย่างไรนะ ก็เตรียมเทปสองเทปก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นกาวสองหน้าค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเทปเหลืองนะคะอืมมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ หน้ามันจะปิดแบบนี้นะ แล้วก็เปิดก็จะมีของเซอร์ไพรส์ในนี้นะคะโอเคแล้วก็กันไก่กันไก่กระดาษด้วยนะคะ กระดาษข้ามลืมเลยนะ อย่างแรกนะคะให้เราตัดแบบนี้ นี่นะคะตัดออกให้ได้แบบนี้นี่นะคะใช่ไหมมันทัดวัดก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะ ของตกแต่งก็จะเป็นพวกลูกปัดนะคะ อันนี้จะเป็นลูกปัด ส่วนอันนี้จะเป็นกระดาษเพชร จะใช้เป็นสีชมพู ฟ้าเทานะคะ โอเคไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าเรานะคะ เอากาวสองหน้าไปแปะตรงนี้แล้วก็ลอกออกนะคะ จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะเป็นที่คีบลูกปัดนะคะคือคีบง่ายมากนะคะ ใครอยากทำนะคะก็ไปทำได้นะคะ โอเค ได้แล้วนะคะรูปปั้นึ่งนะค่ะให้เอาอันนี้ขึ้นมา แล้วก็อันนี้จะแตะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ยังนะคะ แล้วก็ติดตรงนี้ค่ะ ติดเลย ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะตอนแรกเนาะ คะติดกาวตรงนี้นะคะ กาวสองหน้านะคะ นะคะแล้วก็จะทำแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้ที่คีบคีบออกนะ ทุกคนใช้มือก็ได้แหละ แต่เราไม่ค่อยชอบมือมัน เพราะว่าเราไม่มีเล็บนะคะโอเคลอกให้ถึงสองด้านนะคะ โอเค ได้แบบนี้แล้ว าลืมไปนะคะไม่ต้องติดด้านหนึ่งนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะไปแกะออกมาแล้วก็ทำแบบนี้ แล้วก็ติดเลยค่ะ ติดติดติดคือแทบจะไม่ได้ใช้กาวสีเหลืองเลยนะคะ ส่วนตรงที่มันเป็นแบบนี้ก็ใช้กาวสองหน้านะคะนี่ก็จะดูเรียบร้อยขึ้นหน่อยนะคะ แล้วก็อันติดกาวตรงนี้นะคะ อืมกาวสองหน้านะคะ โอเค เมื่อกี้กระตุกหน่อยก็นี่นะคะก็จะติดเป็นตัว F เลยแล้วก็ติดไปเลยก็เพื่อความไม่หนา ดีไหมอะไรแบบนี้นะคะ ถ้ามันพอดีแล้วก็ใส่ของเลยค่ะ เดี๋ยวไปเอาของขวัญก่อนนะคะ ก็จะเป็นนี่เงินนะคะ น้องบอกว่าน้องอยากได้ 5 บาท แต่เราให้ 20 บาทนะคะ เพราะว่าน้องอะไม่เคยได้อะไรจากเกสเลย เพราะว่าไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์ไงโอเค เคนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะ แต่มันไม่ค่อยดีอ่ะจะพับเป็นถุงนะคะ อืม ถุงมาดูวิธีการทำถุงค่ะ ให้พับแบบนี้นะคะ แล้วก็ลองดูว่าพอใส่เงินได้ไหม แล้วก็พับลงไปนะคะ แล้วก็กระสองหน้าติดค่ะ นี่ นะคะ แล้วก็ใส่เงินลงไปนะคะ โอเค แล้วก็ปิดแบบนี้เลย มันไม่ค่อยน่ารักเลยอะ่ะ แล้วก็อาใส่ลงไป แล้วก็ใครมีเม็ดฟงก็ใส่ไปด้วยนะคะ โอเค ส่วนของขวัญชิ้นต่อไปก็จะเป็น นี่ค่ะ คือน้องอยากได้กับเพชรของเรามาก เรามี 5 สี สีเหลือง สีเขียว สีเทาสีฟ้า และก็ สีชมพูค่ะ อืม โอเค อันนี้ก็เป็นของขวัญน้องนะคะ ก็ เอาเข้าไป นะ โอเค ต่อไปของขวัญอีกค่ะ ต้องมีการงานวันเกิดน้องด้วยนะคะ แล้วก็ตกแต่งของใบของน้องนะคะ จะเอาเป็นลูกปัดก็ได้นะคะ ไปดูกันเลย นี่เจจะตกแต่งแบบนี้นะ มันคือลูกประดับนะคะ ก็ใส่ลงไปนะคะ โอเค แล้วก็ติดกาวในกล่อง เชือกผ้านะคะเจ๊จะเอาไป แช่น้ำน้ำสบู่จะเป็นกลิ่นมะลิเพราะว่า น้องอ่ะไม่เคยได้ดอมกลิ่นและกลิ่นมันหอมมากแล้วก็ทำตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ก็จะได้แบบนี้น่ารักดี แล้วก็ตกแต่งกล่องนะคะ ก็เอากากเพชรก็ได้นะคะ ไปดูกันเลย นี่ค่ะ ทุกคนมันก็จะประมาณนี้ ก็ถ้าถึงงานวันเกิดน้องเดี๋ยวเจ๊จะพามาดูนะคะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจนนะคะ บ๊ายบายมืดๆหน่อยนะ ตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วค่ะ